ประโยคคำถาม Est-ce que vous voulez disposer d'une voiture privée pour vos déplacements แปลว่า คุณต้องการใช้รถส่วนตัวเพื่อเที่ยวที่ต่างๆหรือไม่ คนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ถาม เพราะคนขับรถแท็กซี่ต้องการทราบว่า นักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเที่ยวหรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถ เขาก็จะจัดบริการให้ ประโยค Oui, excellente idée. Combien ça coûte แปลว่า ตกลง เป็นความคิดยอดเยี่ยม ราคาค่าบริการเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวตอบตกลง ชมว่าเป็นความคิดที่ดีมาก และสอบถามราคาว่าคิดค่าบริการนำเที่ยวในราคาเท่าไหร่